สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่กำลังเริ่มหรือว่ายังไม่ได้เริ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำช่อง YouTube หรือว่าใครที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับอาจจะเป็นช่องเล็กๆเริ่มต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่เราอยากจะทำสายงานหรือว่าอย่างเช่นใครตัดผม ใครเป็นเกษตรกรที่ผมเห็นเยอะแยะเลยนะครับ เกษตรกรนะครับเขาก็ทำ YouTube นะเดี๋ยวนี้นะต่างจังหวัดไม่ใช่เล่นๆนะครับ เทคโนโลยีมันไปไวนะครับไปถึงนะครับระดับ 4G 5G แล้วนะครับตอนนี้นะครับทีนี้ทำ YouTube เมื่อไหร่ถึงจะได้เงินและได้เงินเท่าไหร่เนี่ยในวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับ คือในกฎเกณฑ์ของ YouTube นะครับก็คือจะต้องมีคนติดตาม 1,000 คนขึ้นไป แล้วก็จะต้องมีคนดูคลิปวิดีโอในช่องของเรานะครับคือ4,000ชั่วโมงนะครับย้ำ 4,000 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 1 ปี นะครับ คือถ้าเกิดใครเปิดช่องแล้วก็ลองเข้าไปดูในเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องการเปิดรับรายได้นะครับอพอผ่านเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พอผ่านเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีจดหมายแจ้งมาทางเขาเรียกว่าอะไรจากจาก Google นะครับ แจ้งมาว่า เฮ้ย ยูผ่านแล้วนะ เดี๋ยวรออีกหน่อยนึงว่า เดี๋ยวเราจะส่งพินมาให้ ภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์นะครับ ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับ ตรงนี้เพราะว่า คิดดูยูทูบเบอร์ทั่วโลกมีกี่คนนะครับ รันระบบแมสเซจอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหน โอเค พอเขาแจ้งมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เราก็รอนะครับ รอจนกว่าจะได้รับจดหมายตัวนี้นะครับ เย้ สุดท้ายเราก็ได้ตัวนี้มานะครับเราก็ได้รับจดหมายตัวนี้นะครับ แล้วเรา จะทำไงต่อพอได้รับจดหมายแล้วก็เปิดสิครับ เปิดดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับอ๋อเขาก็จะส่งพินมาให้นะครับ พินพินตรงนี้อ่ะผมปิดให้ดูตรงนี้ พินนะครับเขาจะส่งมาให้ทั้งหมด 6 ตัว ให้เรานำพินเนี่ยที่เราได้นะครับ ไปกรอกยืนยันนะครับใน Google Adsense นะครับคือขั้นตอนไม่ยากครับใน Google เขา Google Adsense เขาจะบอกว่าให้เรากรอกตรงไหนนะครับทำเมื่อไหร่เราถึงจะได้ไอ้ พินของ Google Adsense ก็คือเมื่อไรายได้ของคุณนะที่เปิดการรับโฆษณาเข้ามาในคลิปนะถึง 10 เหรียญนนะครับ เพราะถึง 10 เหรียญแล้วเนี่ย เขาก็จะส่งตัวนี้มาให้ของผมเขาแจ้งมาเมื่อวันที่ 3 ส่งมาถึงนี่วันที่ 10 มกรา ก็คือใช้เวลาประมาณ 10วันน่ะปะง่ายๆเลยคิดง่ายๆ ก็คือ ใช้เวลาประมาณ 10วันผมก็ได้พินตัวนี้แล้ว ทีนี้มีหลายคนก็อยากรู้แล้วว่าเฮ้ยพี่เกี่ยวกับเรื่องรายได้เนี่ยมัน าเรียกว่าอะไร มันได้ยังไง มันคิดยังไง ดูกี่วิวถึงจะได้เงินเท่าไหร่ อะไรตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยในเงื่อนไขของอัลกอริทึมเนี่ย อัลกอริทึมหรือ AI ของ YouTube เนี่ย มันมีการวัดหลายอย่างนะครับทุกคนเพื่อนๆ มันมีการวิธีการแบบ CRM CR อะไรของเขาเนี่ยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการแสดงโฆษณา การคลิกผ่าน หรือว่าคนที่อยู่ดูคลิปของเราในนั้น กี่นาทีจำนวนนาทีเขาก็นับด้วยนะ เพราะว่าถ้าเกิดดูคลิปเรา 10 นาทีแล้วมีโฆษณาขึ้นอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินเยอะนะครับ ใครดูบ่อยใครแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคลิปของใครมีการดูแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รายได้ขึ้นเรื่อยๆนะครับรายได้ถามว่าสำหรับช่องเล็กๆนะครับอย่างเราเนี่ยช่องเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักตอนนี้นะครับ มันก็ ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ นะครับ คุณลองคิดดูถ้าเกิดวันละเหรียญวันละเหรียญเดือนละ 30 เหรียญ30 เหรียญเอาตีไปสัก 4 เดือน 4 เดือนคุณมีรายได้แบบค่าขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยประมาณสักสี่ช้าห้าพันเนี่ย คุณโอเคไหมล่ะ ในเมื่อคุณทำงานแล้วคุณก็ทำคลิปวิดีโออัพขึ้นไปแค่นั้นเนี่ย คุณไม่ต้องทำอะไรเลย ใช่ไหมคืออย่างน้อยก็เอาตรงนั้นเป็นค่าขนมเป็นค่าน้ำค่าไฟ ในร้านตัดผมก็ได้หรือว่าในธุรกิจ แต่ถ้าเกิดใครจริงจังนะครับทำแบ่งทำงานหลักประมาณ 8 ชั่วโมง อีก 8 ชั่วโมงทำ YouTube เป็น YouTube ทำทำคลิป ออกจะเป็นสายร็อกสายเมคอัพเป็นบิวตี้อะไรก็แล้วแต่นะครับ ตรงนี้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับตัวเองนะว่าชัดเจนในเรื่องของอะไรนะครับ อย่างเช่นของผมเนี่ยก็จะมี การทำผมตัดผมนะครับแล้วก็จะมีการแชร์ทริคหรือว่าบางเรื่องที่ช่องอื่นเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้มาถ่ายทอดนะครับเขาไม่ได้มาแชร์มาอะไรเงี้ยอย่างผมก็จะมีเปิดร้านตัดผม ต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้าง แล้วก็แล้วก็ร้านตัดผมต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ก็จะมีภาษีพงดออะไรพวกนี้ผมก็จะทำคลิปพวกนี้ขึ้นไปนะครับ แล้วในส่วนของ เงินน่ะเงินมันได้เท่าไหร่ เงินมันได้เท่าไหร่เนี่ยจริง ๆแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของ YouTube นะว่าห้ามนำมาเปิดเผย แต่ถามว่าทำแล้วรู้สึกมีกำลังใจขึ้นนะครับ ว่าเราผ่านตรงนี้มาแล้วอย่าไปย่อท้อนะครับ ถ้าเกิดเรามีวินัยในการทำคอนเทนต์นะครับ ในอาทิตย์หนึ่งสามคลิปก็ยังดี มันเป็นการปลูกต้นต้นไม้นะครับ ปลูกต้นเป็นผลไม้เป็นมะม่วงนะครับ มันอาจจะต้องใช้เวลานะครับ ในการสะสมนะครับ อย่างสมมุติว่าถ้าเราปลูกผักภายใน 45 วันแล้วเก็บไม่ถึง 45 วันแล้วก็เก็บเกี่ยวกินผลผลิตได้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราปลูกมะม่วงต้นทุเรียนมันอาจจะใช้เวลา3-4ปีนะครับในการเก็บผลผลิตกินนะครับ เพราะฉะนั้นน่ะเราทำเก็บสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ อย่าพึ่งย่อท้อ อย่าพึ่งแบบ โอ้ยเห็นไปดูช่องอื่นเขาดูเป็นหลักเป็นแสนเป็นล้านวิวอะไรอย่างเงี้ย คือเราเราอยากตัวอย่างตรงนั้นเลยครับ เราทำเพราะใจรักเราชอบดีกว่านะ เพราะมันเป็นการสร้างรายได้รายได้เสริมให้เรานะ จริงๆ แล้วผมคิดว่าคนในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยก็ถามว่าเยอะไหมที่เป็นยูทูบเบอร์เยอะนะครับ แต่ว่าสัดส่วนในเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่ ก็เราก็ยัง หาค่าขนมได้นะครับ ถามว่าจะหาค่าจะหาเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยมันจะต้องทุ่มเวลานะครับ เป็นก็เรียกว่าอะไรนะเป็นงานหลักไปเลย เป็นอาชีพไปเลยนะครับอาชีพยูทูบเบอร์นะครับนะครับโอเค ถ้ายังไงใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ย ในเดือนแรกผมได้เท่าไหร่เนี่ยลองทักมาตอบก็ได้นะเออทักมาถามก็ได้เดี๋ยวผมตอบ ไปนะครับโอเคครับ ถ้าไงฝากกดติดตาม กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ ว่าทำ YouTube ได้เท่าไหร่นะครับ เดือนแรกนะครับ ต่ำเตี้ยเรียดินบ้างเลยบอกตรงโอเคครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ